ดอยวเข้ามาได้โปรดอย่าเข้าไปเธออย่าไปในที่ที่มันเป็นของฉัน Baby มองที่ตาแล้วเธอจะเข้าใจว่าทำไมทำไมฉันถึงห้ามเธอ So many people over the world ทำไมต้องถึงเป็นฉัน girl เธอนอนแล้วที่นี่สุดสำหรับเธอถ้าเธอให้ฉันไปกับเธอฉันตายดีกว่า 海鲜贝壳特性大地瓜。